มาครับผมขอกราบสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและท่านผู้ชม ทุกทท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในสล็อตพิจีเช่นเคยนะทุนมา 1,000 บาททวนนะครับผมมาจัดเบสสิบกันไปก่อนละกันล้างครับกัน 10 สปิน เช่นเคยนะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสปีดวินเนอร์นั่นเองนะครับผมรถแข่งรถแข่งวันนี้มาแว้นๆกันสักหน่อยนะครับนะมาขอจำแจแบบว่าแหลมๆเลยนะสปีดวินเนอร์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 เออโอ้โหจังหวะนี้ปัจเจเข้ามาครึ่งกราบแล้วดูตัวคูณ แล้วดูตัวคูณคูณ10 กับคูณ 6 7โอ้โหครึ่งกราบอีกดอกหนึ่งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาดีนะเนี่ย มาดีนะทำเป็นเล่นไปมาดีอยู่นะ ดูมันไหลดีครับ เออก็มาอีครับ มันต้องอย่างนี้เดี๋ยว่าคูณ 16หมับพลอยไปดอกนี้ มาถึงกระรางมันก้อนใหญ่ก้อนโตไป 256 บาทเลยนะ เอาดิเอาเรื่องเอาเรื่องมาดีจัด มาดีจัดครับผม ยังไงกันต่อดีครับผมวันนี้ แจมขอแจมแจมดอกตุ้มๆหน่อยยังไงดีเทียนไข่ตะไบอะไรยังไงคูณ5มาดอกนี้ว่ายังไงดีครับผมได้ตัวคูณเพิ่มไม่คูณ5นะหูเอาเรื่องตัวคูณเข้าดีนะครับเพื่อนเอ้ยมึงแตะให้กูทีละนิดทีละนิดทำไมอยู่เนี่ยมันเบาเกินมันไม่ได้อะไรเพื่อนเออเอาหน่อยดอกหนักหน่อยเออค่อยไหลอย่างนี้ก็ได้อยู่ค่อยๆไหลไปอย่างนี้ก็ได้อยู่นะทำไปเล่นไป คูณยี่สิบเอ็ดหมับเขให้ไปอีกดอกหนึ่งครับผมร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะเออเอาเรื่องวะมาดีจัดแล้วดูตัวคูณแม่งมาดอกสุดท้ายตัวคูณ46เช็ดกี้มึงมาทำไมวะนะแต่ไป530ซื้อไป500กำไรอยู่นะเออไปจัดกันต่อเลยแล้วกัน อย่าไปหยองเมื่ออย่าไปหยองดูกันต่อแบบมันๆชา่ไป รอบ2ว่ายังไงโหรอบ2มาก็ได้คูณ10 มาเลยนะ มาถึงก็ได้คูณ10มาเลยนะยังไงกันดีโอ้โหคูณ12เจ็ดี่ตัวคูณมาอย่างเดียวแต่ไม่แตกให้หรือเปล่าเนี่ย มาทรงตะเก็บตัวคูณแล้วเปล่าเอ้ยเออเอาหน่อยนี้หน่อยก้าวานะไหลๆไปไหมไหลๆไปไหมโอ้โหไม่ไหลแต่คูณ17หมักควายไป34บาท ตัวคูณแม่งโหดจัดเลยวันนี้ เข้าดีจริงเข้าดีจริงดูตัวคูณโหแม่งเข้าแต่ตัวคูณไม่แตกเลย เออปัจเจมาอย่างนี้ก็สวยงามผมไปไงต่อเคด้วยช่องสองมาไหมเคด้วยหรือถุงมือช่องแรกก็ได้มา เออเคด้วยมันมาอยู่ครึ่งกราไปดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อโอ้โหไม่ไหลประแจเสียดายแต่รางวัลก็ยังก็โตมาอยู่นะไม่กลับไป 429 บาท ผมเอาเรื่องอยู่ ถือว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาราวปัจแจมาครึ่งกราฟอย่างนี้สวยงามโอ้โหเต็มกราฟไปเลยดอกนี้นะไม่ใช่ครึ่งกราฟแล้วเช็ดเคบอกได้เลยว่าดอกนี้จังหนับแน่นอนนะครับผมวางโคตรใหญ่โคตรโต รางวัลโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์ไม่กลับไป 2,420 บาท ก็มาดิครับ ขึ้นมาดิครับผมบอกแล้ววันนี้มันต้องปังนะเมื่อนาวขู่คูณ36ไปดีดอกนี้เช็ดเคอะไรกันครับเนี่ยตเป็นสุดท้ายแล้วยังแตกอยู่นะสัวสุดท้ายก็ยังแตกอยู่นะครับผมแล้วดูตัวคูณแล้วดูตัวคูณมันเข้าเคด้วยมาไหมเคด้วยไม่เข้าแต่เจเข้าแทนแล้วเคด้วยเข้าเคด้วยช่องสองหน่อยเคด้วยโอ้โหเคด้วยไม่เข้าอีกเคด้วยเนือยมึงลุ้นไหลแล้วแล้วมึงคิดด้วยให้กูหน่อยเคด้วยไม่มาแต่คูณ44หมักควายไปโขก้อนแข่งอนโตอีกก้อนหนึ่งนะจังหวะนี้ทุกคนอร์มับอีก594บาทว่ะเช็ดโคกโคตรโหดว่ะวันนี้โอ้โหแต่ทั้งหมด3 0 0แล้เมึงนะ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 เออตัวคูณคูณหกมาว่ะจังหวะนี้ตัวคูณมันเพิ่งเข้าคูณแปดด้วยเออเอาเรื่องอยู่ผมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาท ขอจำแจมขอจำแจมสามพันเมื่อกี้ไปดอกหนึ่งละกำไรแล้วเนี่ยกำไรเน้นๆแล้วกำไรสองพันกว่าแล้ววันนี้ ถือว่าเอาเรื่องจัดนะผมมา จัดปีแม่งเลยแล้วกัน รีเบ็ดสิบโคตรโหดมาดูว่าฟรีเบ็ดยี่สิบจะเป็นยังไงนะ ลองดูก็อม จัดไปเคด้วยปะมาถึงก็เคด้วยเลยปะสิบมาไหมสิบช่องสามสิบไม่มาเคด้วยมาแทนสิบสิบสิบสิบสิบสิบสิบปัจจัยช่องแรกก็ได้มาโอ้โหขอหลายๆหน่อยดีกว่าแต่มึงแตกแต่ไม่ไม่มีตัวคูณให้กูเลยเนี่ยนะเออดีแตกปลายแตกปลายแตกไม่มีตัวคูณ แตกทำใหม่วะนี่ แต่ไม่มีตัวคูณเนี่ย โอ้โหพอไม่มีตัวคูณแม่งแตกดีจัด พอไม่มีตัวคูณแม่งแตกดีจัดเลยคูณ2เบาจัดเมื่อนะเบนยี่รู้สึกว่าจะเห็นทรงเน่าๆแปลกๆทรงนี้เบนยี่น่าจะเน่าๆแปลกๆแล้วผมว่าเอ้ยเอาหน่อยสิบหายเลยเลยสามปินสามสปินสุดท้ายแล้วเมื่อคูณเก้ามาแล้วคูณเก้ามาแล้วเว้ยเอ้ยแต่เลยสองสปินแล้วคูณเก้าคุณจะแตกไหมเนี่ย เฮ้ย เบนยี่กูถามจริงตัวคูณคูณสิบสามแล้วนะจะเป็นสุดท้ายแล้วว่าไงมึงจะแต่งแค่หกสิบแปดบาทจริงเหรอกูซื้อไปพันหนึ่งนะโอ้โหไม่เอาจริงซะด้วยไงแล้วกูมันเอาจริงซะด้วยแต่หกสิบแปดบาทจิกขี้พอกันทีเลย เบ็ดนี้ไม่ไหวขอยันจอนไปเบ็ดสิบดีกว่าเนี่ยมั้งนะ เบ็ดสิบเวิร์กกว่า เยอะเลยมา นิดนึงแล้วกัน แถมแถมให้หน่อย รู้สึกว่าทรงจะเริ่มหายแล้วรู้สึกว่าดวงจะเริ่มไปแล้วมาไหนลองดูอีกสักครั้งนึงมาดวงมันจะเริ่มแปลกๆไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแล้วคูณสิบมาว่าดอกนี้มาเพราให้ไป ตัวคูณมาดีตอนนี้นะแต่ไม่แตกเลยมีแต่ดอกนั้นแหละแต่ไปดอกหนึ่งโอ้ยเต็มกราฟมาดอกนี้ยังไงต่อ คูณ10ไปหมับก็ให้ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งส่งท้ายกันไปว่า 200 บาทนะ และสปินสุดท้ายผมจังหวะนี้ เออยังได้อยู่่ะสปินท้ายก็ยังได้อยู่นะครับนะ ก็เรียบร้อยหมดไปพร้อมกับทุน3,042 บาทนะ ทุนมา 1,000 บาทวันนี้ก็กำไร 2,000กว่าบาทเลยนะโอ้โห ถือว่าเอาจัดเลยนะสปินอยู่เนื่อนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังจริงๆนะผมโอเควันนี้ก็ขอพารเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับเมื่อใคร ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับและใครตามมาเล่นนะเพื่อนนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนแล้วก็มีโปรลับให้ตอนรับที่สำคัญก็คือรับบอลเลตด้วยนะเพื่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับถ้าอยากให้ผมลองมาเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ